สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับ เราจะมาสร้างเกมยานอวกาศกัน ในบทเรียนนี้เราจะทดลองสร้างเกมยานอวกาศ ในการสร้างแอปพลิเคชันประเภทเกมส์สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการแข่งขันและก็การให้คะแนน ตามหลักการของเกม ส่วนประกอบที่ใช้จะเป็นส่วนประกอบในช่อง drawing and animation เป็นส่วนใหญ่ โดยมีคล็อกเป็นตัวกำกับความเร็วของเกม ก่อนที่จะสร้างเกมเราต้องเตรียมความพร้อมก่อน ให้เราสร้างกราฟิกตัวละคร 2 ตัว คือฐานที่ใช้ยิง และยานบินที่เราต้องการจะยิง เมื่อสร้างกราฟิกเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเตรียมส่วนประกอบที่จำเป็น อันดับแรกคือ Canvas อยู่ใน Palette Drawing and Animation ให้เราลาก Canvas ลงมาวาง ลงบนสกรีนของเรา เปลี่ยนค่า width เป็น fill parent คือเต็มหน้าจอ และเปลี่ยนค่า High ความสูง เป็น 300 พิกเซลครับ เปลี่ยนสี Background Color ให้กลายเป็นสีดำต่อมาให้ลาก Image Sprite ลงมาวางบนสกรีนเมื่อลากมาวางแล้วอัปโหลดภาพครับ เป็นภาพฐานจรวดที่เราต้องการ เมื่ออัปโหลดเสร็จปุ๊บ ให้เราเปลี่ยน Picture เป็นรูปจรวดฐานยิงจรวดนะครับ เปลี่ยนชื่อ Image Sprite เป็นคำว่า Rocket ให้ตั้งค่า y เท่ากับ 230 นะครับ เป็นจุดที่ฐานยิงจรวดจะปรากฏอยู่ด้านล่างของจอภาพของเรา ค่า x ตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้ ต่อมาลาก image sprite ตัวที่ 2 ลงมา เปลี่ยนชื่อเป็น flying หรือว่ายานบินนั่นเอง อัปโหลดไฟล์ รูปยานบิน ที่เราได้เตรียมไว้แต่แรก เปลี่ยนตรง Picture ก็จะได้รูปยานบินครับ เราจะเอายานบินไว้ด้านบนแบบนี้ก่อน ตัวต่อมาให้คลิกไปที่บอลนะครับ เราจะทำบอลสปรายตัวนี้เป็นกระสุนของจรวดของเรา ลากมาไว้ครับ ตรงบริเวณ ฐานจรวด เปลี่ยนสี ให้เป็นสีเขียว ค่า radius หรือค่ารัศมีวงกลมก็เป็น 5 เหมือนเดิม ไปที่ palette sensor ครับ ลากคล็อกลงมา ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของเกมเกมนี้นะครับ เปลี่ยน timer interval เป็น 3,000 ไปที่ Palette Layout เลือก Horizontal Arrangement ลงมาวางด้านล่าง ไว้สำหรับการเรียง Label 1 แล้วก็ Score Label นะครับ ลากเลเบลลงมาจาก Palette User Interface วางไว้ด้านในนะครับ ตัวเลเบลแรก พิมพ์ text ว่า score และเลเบลตัวที่ 2 ก็เอามาต่อกันครับ พิมพ์ text เป็นค่าเลข 0 ก็คือค่าคะแนนเริ่มต้นนั่นเอง เปลี่ยนชื่อเลเบล2เป็น Score นะครับ และสุดท้ายเพิ่มปุ่มบัตทอนมาอีกหนึ่งปุ่มเป็นปุ่ม Reset ครับ ปลี่ยน text เป็น reset เท่านี้เราก็จะได้หน้าจอพร้อมกับองค์ประกอบที่พร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมทำเกมยิงยานอวกาศนะครับ ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องขยับฐาน ปล่อยจรวดจากด้านซ้ายไปด้านขวา โดยการใช้นิ้วลาก เป็นการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวแกน x โดยเราจะใช้คำสั่ง rocket drag ก็คือเมื่อวัตถุถูกลาก โปรแกรมก็จะกำหนดจุดปรากฏของวัตถุตามจริง ก็คือค่า current x นั่นเอง เราใช้คำสั่งในบล็อกดังนี้ครับ ไปที่บล็อก คลิกที่ sprite ของ rocket ครับ หาคำว่า when rocket drag ก็คือเมื่อตัวฐานปล่อยจรวดเนี่ยถูกลากจะเกิดอะไรขึ้น ให้เราเซตนะครับ ไปที่ rocket set rocket spike x เพราะเราต้องการจะให้ลากในแนวแกน x เท่านั้นเซต rocket x to current x ครับ get current x ท่านี้ครับให้เราทดสอบบนอุปกรณ์เพื่อดูผลก่อนเห็นว่าเราจะสามารถลากฐานจรวดได้แล้วนะครับ ในขั้นตอนนี้ ซึ่งเราจะสามารถลากฐานจรวดได้ในแนวแกน x เท่านั้น ขั้นตอนต่อไปครับเป็นการกำหนดการยิงกระสุนจากฐานยิง เมื่อกระสุนปะทะกับยานบิน จะทำให้ยานบินเนี่ยหายไปและก็กระสุนก็หายไปด้วยนะครับ ให้เราเริ่มจากคำสั่ง ไปที่บล็อกครับ ไปที่ Screen 1 when Screen 1 initialize นะครับ เมื่อปรากฏหน้าจอที่ 1 เราจะต้องตั้งค่าให้ค่ากระสุนเนี่ยเป็นค่า false ก่อน ระบุเป็นค่าที่มองไม่เห็นนะครับ คลิกไปที่ กระสุนครับ เราใช้คำว่าบอลนะครับ เป็นกระสุนของเราบอลหนึ่งดอทวิซิเบิลนะครับ to ก็ไปที่ logic ครับ false นั่นหมายความว่าเมื่อเปิดหน้าจอมาปุ๊บ เราจะยังไม่เห็นกระสุนนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับ เราต้องการทำให้แน่ใจว่ากระสุนเนี่ยจะปรากฏ หลังจากที่มีการกดลงไปบนฐานยิงถึงจะมีกระสุนพุ่งออกไปจากฐานยิง เมื่อเราคลิกที่ฐานยิงเนี่ยจะมีกระสุนบินขึ้นไป เราจะต้องใช้คำสั่ง rocket sprite touch rocket sprite นะครับ touch ล่างมาวางครับ เมื่อฐานยิงเราถูกแตะ เราจะต้องทำให้กระสุนสามารถมองเห็นได้ และก็พุ่งไปยังทิศทางที่เราต้องการ ในส่วนของทิศทางของกระสุน เราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง360 องศา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง ค่า 0 จะเป็นทิศทางไปทางซ้าย ค่า 90 จะเป็นด้านบนค่า 180 จะเป็นทางขวา และค่า 270 ก็คือกระสุนจะไปทางด้านล่างของจอ ส่วนของความเร็วนั้นจะถูกคำนวณในอัตราส่วนของพิกเซลต่อวินาทีครับ ให้เราเซตค่าเซตบอลนะครับ visible แล้วก็เปลี่ยนจาก false เป็น true ก็คือให้ลูกบอลเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัวฐาน เซตบอลสปีดเท่ากับ 5 แล้วก็เซต heading นะครับหรือทิศทางการวิ่งของลูกบอล แน่นอนเราจะให้วิ่งขึ้นด้านบนก็ต้องเซตเป็นค่า 90 ครับ เท่านี้เวลากดปุ๊บลงไปก็จะมีกระสุนนะครับพุ่งออกไปด้านบน